บทสรุปของโมเดลที่4โมเดลห่วงโซ่คุณค่า หรือ value chain model การที่จะนำระบบสารสนเทศมาใช้ ให้ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ องค์กรสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโมเดลห่วงโซ่คุณค่า หรือ value chain model มาวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือ value ให้กับองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โมเดลห่วงโซ่คุณค่าแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กิจกรรมหลัก primary activities ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมโลจิสติกขาเข้า หรือ inbound logistics การดำเนินงานหรือ operation โลจิสติกขาออกหรือ outbound logistics การขายและการตลาดหรือ sales and marketing และบริการหรือ service กิจกรรมสนับสนุน Support Activities ซึ่งประกอบไปด้วยการบริหารจัดการ หรือ Administration and Management ทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource เทคโนโลยี หรือเทคโนโลยี และการจัดซื้อจัดหาหรือ Procurement ทั้งนี้องค์กรต้องพิจารณาว่าจะนำระบบสารสนเทศอะไรมาใช้ในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เพื่อสร้างสื่อสารและส่งมอบคุณค่า ที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าในเวลาที่ต้องการ เพื่อช่วยองค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้ระบบที่เป็นที่นิยมนำมาใช้ในห่วงโซ่คุณค่า คือระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning หรือ ERP เนื่องจากว่าระบบ ERP ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ ที่ระบุไว้ในห่วงโซ่คุณค่า ระบบ ERP ประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญคือ 1. ระบบการผลิตหรือ manufacturing ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน operation และ procurement ใน value chain model 2. ระบบโลจิสติกซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน inbound logistics และ outbound logistics ใน value chain model 3. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ human resource management ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน HRM ใน value chain model 4. ระบบการขายและจำหน่ายสินค้า Sell and Distribution ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Sell and Marketing และ Service ใน Value Chain Model 5. ระบบการเงินบัญชี Financial and Accounting ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Administration ใน Value Chain Model นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถไปทำงานร่วมกับ ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ customer relationship management